ตัวพี่ขวัญหน่อย พี่ไม่ใช่ขวัญเอกไอ้ เดี๋ยวอวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆหลานๆแล้วก็รวมถึงตัวเราด้วยค่ะไปเก็บไข่ใช่ไหมคะไปเรียนรู้ธรรมชาติมีแพะมีแกะกุ้งหอยปูปลาเตมไโอมเคดหยุดไม่มีกุ้งหอยปูลาเอาเหรอไม่เดี๋ยวก็ไปข้างในไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะ ชีวิตติดขวานใช่เปล่าเดี๋ยวไปข้างในกันปะคนนี้ชื่อเอเคอร์คนนี้ชื่อแอเคคนนี้ชื่อน้องเต่าน้องเต่าตัวโตค่ะจะไปไหน ผมผอ้าเลอะไปหมดเลยน่รักเปล่าพร้อมลุยค่ะไปวิ่งวิ่งไม่ใช่แบบนี้มันได้แล้วไสองสอง เดี๋ยวพี่เอแคร์ขึ้นด้วยไาปแ้ววม่ชบาแม่ชบาใจดีกว่าขึ้นเลยอึ๊บอึ๊บอึ๊บ นั่งดีผู้หญิงผู้หญิงกลัวแล้วกลัว นี่ไงอาจับเรือกไว้สุดพี่ขวัญหน่อยเออพี่ไม่ใช่ควายเอ้แค่นะไปเดินเล่นแม่เดินเล่น เดี๋ยวเราต้องไปไข่ต้องไปเก็บไข่ไปต่อไหมไปดิ เราไม่ต้องเดินเราขึ้นแล้วเราไปเก็บไข่กันไปป่ะนะให้ที่ขวัญจุงไปคู่กันอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่เจ๊เจ๊ขึ้นก่อน ไปนะค่อยๆสบายไะบอกเดียวทำไมตื่นเต้นทำไมพี่ก็ตื่นเต้นยืนแข่งกันทั้งคู่เลยสบายไปไปเถอะมันไม่รอด กิจกับควายแล้วค่ะทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นขวานเอเคเอเคอร์ หรือว่าน้องควายชบาของเรา ไม่มีอะไรเล่าทั้งนั้นค่ะ เราก็เลยเปลี่ยนฐานมาเป็นอยู่กับแพะกับไก่ดีกว่า น่ารักน่ารักพี่หรอไม่ใช่พี่ การจับไก่นะครับ เราต้องทำยังไงรู้ไหมเราต้องรีบหัวมันรูปหัวมันแบบนี้ รูปลงนะ รูปขึ้นได้ไหมไม่ได้ รูปขึ้นมันจะดิ้นเลย ตัวให้เราเอามือแตะจมูกมัน นี่ ปึ๊บ จมูกมันจะมีอยู่สองรูนี่นี่นี่แต่จมูกมันตุกมันก็ไม่จิกเราแล้ว จับปากมันได้เลย มันไม่จิกเราเลยไปเข้ามา มูกโรงงานถูกเสร็จแล้วแต่จมูกมานี่มันมันก็จะใช้กินเราแล้ว มันก็จะไม่กล้ากินเราแล้วเห็นไหมจิกไหมอ่ะก็แขนมาสิแขน ไม่เอาปากก็นี่นี่นี่นี่ นี่ จับข้างล่างมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ตัวเล็กขอหลานเล่นอยากให้รู้เร็ว เดี๋ยวเราต้องมาเรียนรู้สิว่าจะกล้าไหมนะครับ เดี๋ยวเราจะกล้าไปเก็บไ่่แล้วบอกพง้วนหน่อยว่าตัวไหนเป็นผู้หญิงตัวไหนเป็นผู้ชาย ผู้ชาย แล้วตัวนี้ล่ะว่าไข่ไม่มีเชื้ออออย่าปิดอย่าปิดอย่าปิดไข่ไม่มีเชื้อ ได้ไข่อะไรมาจ๊ะไข่เป็ดเป็ดเป็ดไม่ใช่ฮัลโหลร้องเพลงเมาร้องเพลงเมาไม่เวิร์กเอเคอร์ได้ไข่อะไรมาครับไก่ไก่โอ้ตาปวดไปทั้งู้เลยได้แล้วอันนี้ได้ชนะแยกไงกไนวันนี้ขออนุญาต ทำขนมเข่งนะคะ ใครยังไม่ได้จานอีก 2 นาทีใช่ไม่ใช่อีกแป๊บนึงได้กอ็เ็จเก่งมากเลิกเอกเมื่อลองถือ เปลวไฟโดนได้ไหมเด็กๆ ไม่ได้ อ่าเปลวไฟถือไว้ ไม่กินทำเล่นนะคะ ถ้าอายุเลย30ถึงเล่นได้ นี่เพิ่งเล่นได้มาปีเดียวเองค่ะปีใช่ปะไปไปเล่นกันทันเลยม่พลังมาแล้วคุยพลังมาจากไหนอ่ะบ้านเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยัง พร้อมแล้ว เออเออต้อง ต้องวางไว้ ไอิวเดินไปอเตื่นนเลยโอยมือลงหนคะลงอย ชิมชิมตัวเองี่ไข่เวหรือว่า่ดอร่อยไหม ก็ใส่ ได้ อ๋อใช้ได้ เมื่อกี้พี่ขวัญชิมพี่ขวัญบอกว่าให้8คะแนนพี่ขวันชิมเหรอจริงยอะตอนนี้น้องไม่งอแงแล้วก็ขวัญงอแง นาไม่ไหวแล้วนายอยากกลับบ้านกินข้าวไข่เจียว ไม่จับอ่ะฮะ ไม่เลิกค่ะไม่เลิกไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ค่ะปีตัวชมหนังมัน ยกขึ้นยกขึ้นแค่เยี่ยมแค่ยก เราก็เรียบร้อยไปแล้วค่ะ พลังหมดไปเลย ก็วันนี้ขวัญต้องขอบคุณเออป้าจิ๊บฟาร์มมากนะคะ ที่เออให้ความรู้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถสัมผัสได้ใกล้ชิดแบบนี้มาก่อนทั้งการดำหน้า แล้วก็มีการจับกบไม่เลิกค่ะไม่เลิกมีการจับปลาช่อน มีการเออเรียนรู้เรื่องไข่เรื่องเป็ดไม่มีเชื้อต่างๆนานาก็ขอบคุณปฏิฟาร์มมากนะคะคราวหน้าเรามาคอยดูกันว่า เอคเอเคอร์จะพาขวัญไปเที่ยวไหนตรงๆเลยจะวุ่นวายขนาดไหน อีพีหน้าเจอกันค่ะดูแถวให้ตรงนะครับดูแถวให้